สกุล ความสามารถ แล้วเขาต้องการอะไรอีกวะ นีซูเม่เขียนยังไงเนี่ย น่าสงสารนักศึกษามากเลยค่ะ เพราะว่า นนี้เข้าใจ เวลาที่เราจะต้องเขียนเรซูเม่เพื่อให้ประทับใจผู้ผู้ที่จะคัดเลือกเราเข้าไปทำงานเนี่ย มันเป็นงานที่ยากนะ มันไม่ใช่งานที่ง่าย เพราะเป็นการเขียนเรซูเม่ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่า หลักการเขียนเรซูเม่เนี่ยมีอะไรบ้างเอาหลักกว้างๆก่อนนะคะ หลักกว้างมากก็คือ ให้คิดถึงคำว่า kiss K I s S แปลว่าอะไร K แปลว่า keep keep i แปลว่า it s ตัวที่หนึ่งก็คือ simple s ตัวที่สองก็คือ short เพราะฉะนั้นรวมกันแล้วแปลว่า keep it short and simple การเขียนเรซูเม่นะคะต้องนึกถึงหลักนี้ตลอด ก็คือต้องเขียนอย่างง่ายอย่างอ่านได้เข้าใจโดยรวดเร็วนะคะแล้วก็สั้นกระทัดรัด แบบนี้คือหลักของเรซูเม่หลายคนก็จะบอกว่าอืมแล้วเราจะเขียนประโยคยาวๆได้ไหมเราจะบอกเราเคยทำมันนู้นมา เราจะเขียนสักเป็นย่อหน้าย่อหน้า เพื่อจะให้เขาประทับใจเราได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้ค่ะ เพราะเรซูเม่ต้องสั้นต้องกระทัดรัด ไม่อย่างนั้นน่ะคนที่เขาเเลือกเรซูเม่เขาจะเวียนหัวมากเลย เพราะว่าอย่าลืมเคยพูดไปแล้วว่า เขาใช้เวลาแค่ 30 วินาที ต่อเรซูเม่งชิ้น เพราะฉะนั้นถ้าเขาถูกใจเรซูเม่นี้เขาก็จะเลือกไว้ ถ้าเขาไม่ถูกใจเขาดูแป๊บเดียวเขาจะโยนทิ้งไปเลยนะคะ โดยเราจะไม่มีโอกาสได้ถูกเรียกมาสัมภาษณ์นะคะอย่าลืมนะคะ kiss keep it short and simple อ่ะทีนี้มาดูกันหัวข้อของเรซูเม่ที่สำคัญที่ทุกคนเรซูเม่หลายหลายหลายเรซูเม่เนี่ยก็จะมีอันนี้เสมอ ขาดไม่ได้ เพราะมันเป็นหัวข้อหัวใจนะคะ อันดับแรกก็คือ name name ก็คือชื่อ มีคำถามเสมอว่าชื่อ เราจะใส่ Mr. Mrs. Miss ไหมหรือบางคนมีตำแหน่งอย่างอาจารย์นันชลี Assistant Professor อย่างเงี้ยใส่ไหมคำตอบคือไม่ใส่ค่ะ ใส่ชื่อกับนามสกุลเท่านั้น เพราะฉะนั้นสำหรับเรซูเม่ของอาจารย์อัญชลีก็จะมีเพียงอัญชลีและนามสกุลชายานุวัฒน์เท่านั้นนะคะ อมาถึงอันที่2 address ก็หลายคนก็มีที่อยู่หลากหลายมากมาย มีที่ติดต่อมากมาย ว่าฉะนั้นจะเขียนยังไงคะ ก็จะมีบางคนก็บอกว่าฉันอยู่หลายแห่งเพื่อจะให้เขาติดต่อเราได้ ก็อันที่หนึ่งก็อาจจะพูดถึง permanent address permanent address ก็คือที่อยู่ถาวรของเราที่ที่เป็นบ้านที่เราอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่ไปไหนออีกที่อยู่หนึ่งก็คือ current address current นะคะก็คือที่อยู่ณปัจจุบันเช่นอย่างนักศึกษาเนี่ยบางคนก็มาอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย ก็จะมีที่อยู่ที่เป็น current address นะคะก็ต้องให้ไปทั้งสองเลยเพื่อเขาจะได้ติดต่อเราได้ ในนี้ในโลกยุคสมัยใหม่ มันก็จะมีอีเมล ก็ต้องให้อีเมล ไปด้วยนะคะ หรือบางคนบอกมีเว็บไซต์ของตัวเองก็ให้ไปด้วย แต่อาจารย์นันชลีไม่แนะนำให้บอก Facebook นะ เพราะอะไรเพราะว่าหลายบริษัทในต่างประเทศอะค่ะเขาจะมองไม่ค่อยดีกับคนที่ใช้ Facebook เพราะว่าเขาบอกว่าคนนี้น่าจะเอาเวลาของเราไปทำอย่างอื่นไหม ในเวลาทำงาน ก็อาจจะไม่ได้รับเลือกเข้าไปทำงานนะคะ อีกประการหนึ่งถ้าเราให้ติดต่อโดย Facebook เนี้ยเขาก็จะไปเซิร์ชหาตัวเราเจอเนาะแล้วเขาก็จะรู้ว่าเอ๊ะคนนี้เหมาะไหมกับการที่จะมาทำงานที่นี่และหลายหลายครั้ง เขาก็จะไม่ไม่ไม่เลือกค่ะคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่ Facebook คิดว่าอีเมลดี โทรศัพท์ โทรศัพท์ดีที่สุดเลย เพราะว่าเป็นการต่อถึงตัวตัวเราทันทีนะคะนั่นคืออยู่ที่ตรงส่วนของ address หลายคนก็จะถามว่าอาจารย์แล้ว address ภาษาอังกฤษอะเราจะต้องใส่บ้านเลขที่ 111หมู่บ้านนี้ใช้คำว่าหมู่ M W O หมู่ไหมหมู่ไหมอะไรแบบนี้ district อะไรไหมคำแนะนำคือไม่ต้องใส่ ก็ใส่ไปเลย ชื่อชื่อสถานที่ไปเลยนะคะอย่างอย่างท่าสาราเราอยู่ 222ตำบลไทยบรีอำเภอท่าสารา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ต้องไปใส่คำว่าอำเภอ ไม่ต้องไปใส่คำว่าตำบลก็ใส่ไปเลย two ไทยบุรีท่าสาท่าสารานครศรีธรรมราช แล้วก็ใส่รหัสนะคะ โอเค ทีนี้ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ education education การศึกษานะคะ ก็จะมีสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเหมือนกัน ว่าเราควรจะใส่ไม่ใส่อย่างไรสำหรับนักศึกษาที่อยู่ในระดับปริญญาตรีนะคะ ก็จะเห็นว่าเราก็เรียนมาตั้งแต่อนุบาล ปฐมมัธยมไฮสคูลแล้วก็ปริญญาตรีฉันเอามาใส่หมดไหมคำถามคือฉันเอามาใส่หมดไหมคำตอบก็คือไม่ต้องเอามาหมดนะคะ เอาเฉพาะที่สำคัญ จริงใส่แค่ปริญญาตรีก็พอแล้วว่าเเราเรียนเวลาใส่เราก็ไม่ต้องใส่ว่าไอกำลังเรียนอะไรไม่ต้องนะคะ ใส่ไปเลยว่าชื่อปริญญาชื่อปริญญา เช่น English English program ว่าลัยลักษณ์ University แล้วก็ใส่ไป ถ้าเราจบแล้ว เราก็ใส่ปีที่เราจบ ก็จบได้แล้ว ถ้าเราได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเราก็ใส่ด้วย first class honors degree ถ้าเราได้เกียรตินิยมอันดับสองเราก็ใส่ด้วย second class honors degree คือใส่ให้เขารู้ว่าเเราเรียนดีนะ แต่บางคนบอกว่าก็เราไม่มีปริญญาเราไม่มีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอันดับสองขอใส่ GPAC ได้ไหม อย่างน้อยฉันก็ไม่ใช่คนเลวร้าย ก็เอาสามเนาะ ได้ 3 ก็เยอะหรือ 2.8 อะไร ใส่ได้ค่ะ ถ้านักศึกษาอยากจะใส่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าจริง ๆ แล้วสมัยนี้เขาก็ไม่ได้มองหาคนที่เรียนเก่งอย่างเดียว เขาเดี๋ยวเขาจะไปดูส่วนอื่นๆของเรซูเม่ด้วยนะคะอ่ะทีนี้ถ้ายังเรียนไม่จบละอาจารย์ แล้วเราจะใส่ว่ายังไง เราก็ต้องใส่ว่า expected date of graduation เนาะะพวกที่จะไปสหกิจเนี่ยก็จะใส่อันนี้ expected date of graduation ก็แปลว่าปีที่เราคาดว่าจะจบ สมมุติเราคาดว่าเราจะจบปี 2018 เราก็ใส่ expected date of graduation 2018 นะคะ เดี๋ยวลองดูตัวอย่างประกอบไปด้วยก็ได้นะคะอ่ะต่อไปอาจารย์คะแล้วถ้าหนูได้ปริญญาโทปริญญาเอกหนูจะใส่ไหมเอาใส่สิต่อไปเรียนสูงขึ้นก็เอามาเติมอ่ะปริญญาเอกเริ่มก่อนเนาะแล้วก็ปริญญาโทต่อมา ทีนี้วิธีเขียนก็คือเราเรียนจบจากมหาวิทยาลัยไหน เราได้ปริญญาอะไร แล้วเราทำวิจัยเรื่องอะไร ใส่ไปก็ดีนะเขาจะได้รู้ว่าเราเชี่ยวชาญเรื่องอะไร อันนั้นก็คือเป็นอะไรที่พิเศษที่เราอาจจะนักศึกษาปริญญาตรียังไม่ใส่นะคะ professional training ก็คือการอบรมใน เชิญวิชาชีพของเรา เช่นคนที่เรียนทางด้านไอทีอย่างเงี้ย ก็จะมีการอบรมเยอะมากเลย เพื่อที่จะไปเรียนรู้เรื่องการใช้โปรแกรมนู้นโปรแกรมนี้ ก็มาใส่ได้ค่ะ เพราะถือว่าเป็นการแสดงถึงขีดความสามารถของเรานะคะ work experience อันนี้ที่อาจารย์อัญชลีบอกว่าสำคัญต้องมีก็เพราะว่าคนทั่วไปอ่ะเขาก็จะทำงานหลายแห่งเขาก็ต้องลิสต์มาหมดว่าที่เขาทำ ก่อนๆเนี่ยที่ไหนบ้างนะคะ ก็ใส่สั้นๆ ว่าทำงานที่ไหน ตำแหน่งอะไร แล้วก็มีปีบอกด้วยนะคะ ว่าปีนี้ถึงปีนี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วเรียนยังไงคะ เรียนจากล่าสุดถอยลงไป นะคะ อ่ะ ทีนี้สำหรับนักศึกษาแน่นอน language skill สำคัญมาก IT skill สำคัญมากมากใส่ไปเลยค่ะ ให้ชัดเจนว่าเราทำโปรแกรมอะไรเป็นภาษา ถ้าเราพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษา ภาษาอังกฤษแน่นอน ทุกคนคาดหวังว่าให้เราต้องใช้ได้นะคะก็บางคนก็ใช้ว่า workable English บางคนก็บอกว่า fluent in English นะคะบางคนก็พูดถึงภาษาอื่น เช่นภาษาจีน ซึ่งเป็นยอดนิยมอยู่ณ ปัจจุบันนะคะ หรือภาษาเพื่อนบ้านก็คือภาษามาเลเนี่ย ถ้าเราสามารถใช้ภาษาได้ดีเราก็ใส่ไปเพราะการรู้หลายภาษาเป็นข้อได้เปรียบของเรานะคะ ตอนสมัยอาจารย์นันชลีเรียนหนังสือเขาต้องรู้3ภาษาเขาบอกว่าเด็กสมัยนี้ต้องรู้ 7 ต้องรู้ 7 ภาษา และเป็น 7 ภาษาที่ใช้ได้ด้วย ก็ลองดูนะคะ เราเขียนเรซูเม่แล้วเราพบว่าฉันยังไม่เหมาะสมเลยฉันยังทำอันนี้ไม่ได้ ก็ไปอบรมค่ะ ไปเรียนเพิ่มเติม เพื่อเราจะได้เอาตัวนั้นมาใส่ในเรซูเม่ของเรา นะคะอีกข้อหนึ่งก็คือ awards awards ก็คือรางวัลค่ะ รางวัลก็คือนักศึกษาก็ต้องได้รางวัลกันมาเยอะแยะ แล้วแหละ อาจารย์นันชลียังเคยได้เลย เช่น รางวัลเรียนดีนะคะใส่ไปสิคะว่ารางวัลเรียนดี ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัยออกให้ แต่ว่าใส่ย่อๆว่าได้รางวัลเรียนดีของมหาวิทยาลัย ไปแข่งชนะอะไรได้รางวัลก็ใส่ว่าเราไปประกวดอะไรได้รางวัลมา หรือว่าเรา reference หรือว่าเราต้องต้องใส่นะคะ หัวข้อสุดท้ายคือ references ก็คือผู้อ้างอิงบุคคลผู้อ้างอิงของเราจะต้องเป็นบุคคลที่รู้จักเราอย่างดีสำหรับนักศึกษาแน่นอนต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ท่านอื่น หรือพี่พี่ที่เราไปรู้จักที่สหกิจนะคะที่ในสถานประกอบการ มีคำถามว่านั่นหนูจะเอาคุณพ่อคุณแม่ได้เปล่าเอาพี่ได้ไหมเอาน้องได้ไหมไม่ได้ค่ะ แม้แต่เพื่อนก็ยังไม่อยากให้ให้ใส่ลงไปว่าเป็น reference ของเรา เพราะว่าคนนี้จะต้องมีความสำคัญในการที่จะบอกว่าเราเป็นใคร เรามีคุณลักษณะอย่างไรสมควรจะจ้างเราไปแบบนี้นะคะะ reference ใส่ยังไงคะ ก็ใส่ว่าชื่อชื่อของอาจารย์เต็มๆ นะคะ สถานที่ทำงานที่ติดต่อก็อาจจะเป็นอีเมลหรือโทรศัพท์ก็ได้ แต่แต่ขอเน้น ว่าก่อนจะเอาชื่อใครใส่ลงไปไปขออนุญาตเจ้าตัวก่อนนะคะ เพื่อที่ว่าอาจารย์เขาจะได้รับรู้ว่าอ๋อเราให้เขาเป็นเป็นผู้อ้างอิงของเขาอะไรอย่างนี้นะคะ ก็อาจารย์นชรีคิดว่าหัวข้อสำคัญที่ทุกคนมีเสมอเนี่ยก็คืออันนี้ละค่ะ name address education professional training work experience อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ language skills IT skills awards references อาจจะมีคำถาม จากนักศึกษาบอกอาจารย์แล้วหนูเรียนยังไงอ่ะหนูเอา referencing ก่อนได้ไหมก็ปกติไม่ได้ เราก็จะเรียนแบบนี้ค่ะ ค่อนข้างจะชัดคือขึ้นต้นด้วย name ก่อน name address education อันนั้นคือสาระสำคัญของตัวเรา แต่ว่าระหว่าง language skill กับ work experience ถ้าอยากจะสลับก็ได้นิดหน่อย แต่ว่าแบบนี้ได้เลยค่ะ ใช้หัวข้อนี้นะคะ